นักท่องเที่ยวถามว่า Pardon je peux acheter des souvenirs ou ซึ่งแปลว่า ขอโทษค่ะ ฉันสามารถซื้อของที่ระลึกได้ที่ไหนคะคำว่า Pardon แปลว่าการขอโทษ การขออภัย เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์คำว่า peu เป็นคำกริยามาจากกริยารูปเดิม คือ pouvoir ในกรณีที่ใช้รูปนี้เพราะผันตามประธานบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ คือ je คำว่า acheter เป็นกริยารูปเดิม หรือที่เรียกว่า infinitif แปลว่าซื้อคำว่า d เป็นคำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ใช้กับคำนามพหูพจน์เพศชายหรือหญิงก็ได้ มีความหมายว่าจำนวนมาก คำว่า souvenir เป็นคำนามเพศชายพหูพจน์แปลว่า ของที่ระลึก ประโยค Vous pouvez en acheter dans la boutique de souvenirs sur votre gauche แปลว่าคุณสามารถซื้อในร้านขายของที่ระลึก ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณ คำว่า vous แปลว่าคุณ คำว่า pouvez เป็นรูปกระจายการปัจจุบันสำหรับบุรุษที่สอง แปลว่าสามารถคำว่า เป็นคำสรรพนามใช้แทนคำนามที่ใช้กับคำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ในที่นี้คือคำว่า des souvenirs คำว่า dans เป็นคำบุพบท แปลว่าในคำว่า บูติกเป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ แปลว่า ร้านคำว่า la เป็นคำนำหน้านามชี้เฉพาะเจาะจง ในที่นี้เทียบได้กับคำว่าติในภาษาอังกฤษ ในกรณีนี้จะหมายถึงว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีร้านขายของที่ระลึกเพียงร้านเดียวคำว่า sur เป็นคำบุพบท แปลว่าบน คำว่า votre เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่าของคุณ คำว่า gauche ในที่นี้ใช้เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ แปลว่าด้านซ้ายมือ